เนื้อหาในส่วนนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการซ่อนหน้าเว็บไซต์ เพื่อไม่แสดงตรงลิงก์เมนูนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับ ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ตัวหน้าเว็บของเรามาสร้างเป็นลิงก์เมนูนะครับ ยกตัวอย่างเช่น อันนี้นะครับเราไม่ต้องการที่จะ ให้ตัวหน้าเว็บของเราเนี่ยมาสร้างเป็นลิงก์เมนูตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะทำการซ่อน หน้าเว็บตรงนี้ของเราได้ แล้วก็สามารถซ่อนหน้าเว็บต่างๆ เหล่านี้ได้นะครับ จากนั้นก็มาอาจจะมาทำเป็นลิงก์เมนูแทนนะครับ เนี่ยอาจจะมาทำเป็นลิงก์เมนู เข้าผ่านในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่าง ็เราสามารถจะเชื่อมโยงผ่านลิงก์เมนูตรงนี้ไปยังหน้าเว็บของเราได้นะครับ ซึ่งให้เราทำการซ่อน ในตัวลิงก์ข้างบนตรงนี้ เอาไว้ ทีนี้เรามาดูในส่วนของการซ่อนลิงก์เมนูนะครับ ว่าสามารถทำยังไงนะครับ ก็ให้เราปิดในมุมมองการดูตัวอย่างตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าเราต้องการที่จะ ซ่อนหน้าเว็บนะครับจากเมนู หน้าเว็บไหนนะครับ จากเมนูเราก็สามารถที่จะคลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับ จากนั้นก็จะมีปุ่ม ซ่อนจากการนำทางโผล่ขึ้นมา ก็ให้เราทำการคลิกหนึ่งครั้ง สังเกตดูนะครับ ตัวไอคอนตรงนี้ก็จะเป็นมีตัวขีดทับขึ้นมานะครับ ลองเอามาไปชี้ดู เห็นไหมครับ ในส่วนของตัวแทรกข้อความนะครับ ก็จะหายไป ส่วนของแทรกรูปภาพก็เช่นกันนะครับ คลิกแล้วก็ซ่อนจากการนำทางอ่ะก็จะหายไปจากตัวลิงก์เมนูตรงนี้ ก็ให้ทำการซ่อน ก็จะเหลือ เมนูสุดท้ายแล้วก็มีสับเมนูอ่ะถ้าเราต้องการซ่อนทั้งหมดนี้นะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ถ้าเราคลิกที่ซ่อนตั้งแต่สับเมนูด้านบนตรงนี้ทำการซ่อนจากการนำทาง สังเกตดูเห็นไหมครับ ตัวเมนูย่อยด้านล่าง ก็จะโดนซ่อนไปด้วย ลองแสดงตัวอย่างอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ ในส่วนของตัวหน้าเว็บของเราก็จะหายไปจากสับเมนูตรงนี้แล้ว ก็จะเหลือแค่อันนี้อันเดียวทีนี้ในการเข้าถึงหน้าเว็บของเราก็เอามาทำเป็นลิงก์เมนู ตรงนี้แทนนะครับ ก็จะมาโผล่ตรงนี้แทนทดลองปิดไปครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนการซ่อนหน้าเว็บนะครับ ซึ่งหน้าเว็บที่เราทำการ ซ่อนเอาไว้จากลิงก์เมนูด้านบนนี้ ถ้าเราต้องการที่จะให้กลับมาเป็นเมนู ย่อยนะครับ ที่เราซ่อนเอาไว้ในส่วนของแทรกข้อความตรงนี้ ที่เป็นสับเมนูตัวนี้อยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับ ก็คลิกที่ปุ่มด้านหลังตรงนี้แล้วก็แสดงในการนำทางก็ตัวเมนูย่อยตรงนี้ก็จะโผล่กลับมานะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะทำสลับไปสลับมาได้ ตรงนี้นะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการทำงานในส่วนของการซ่อนแล้วก็การแสดงลิงก์เมนูในหน้าเว็บไซต์ หลังจากจบเนื้อหาแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับ ก็ให้ผู้เรียนไปฝึกทดลองใช้งานกันดูนะครับ แล้วเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ